จากตอนที่แล้วนะครับ ผู้เรียนได้รับทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะนะครับของบัณฑิตนะครับที่ภาคธุรกิจหรือสถานการต้องการนะครับ วันนี้นะครับเรามีพิธีกรประสนามนะครับน้องนันทพรหรือน้องกุลนะครับได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เรามารับฟังกันดูนะครับว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นอย่างไร สวัสดีค่ะ คุณอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะวันนี้มีนัดกับคุณพี่ธิดาโอมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะ คุณพี่ธิดาจะมีมุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการอย่างไร ไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขอขอบพระคุณพี่ธิดาโอมาสมากนะคะ ที่ให้เกียรติสละเวลา มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของน้องๆนักศึกษาสหกิจนะคะ พี่ธิดาโอมาสนะคะ เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวะเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเตรียมตัวปฏิบัติสหกิจศึกษานะคะ ว่าจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าน้องๆที่จะออกสหกิจศึกษาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะยังไงรบกวนพี่ธิดานะคะ ให้ข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงค่ะว่า ทางโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยค่ะได้ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาเนี่ยค่ะมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ค่ะสำหรับในภาพรวมของโรงพยาบาลเองนะคะเราก็มีการดูแลนักศึกษาสหกิจเนี่ยค่ะคะมานานหลายปีนะคะ ประมาณคือตั้งแต่พูดง่ายตั้งแต่เริ่มต้นของโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการมานะคะคะแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ เน้นทั้งภาคบริการวิชาการนะคะ ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ จะมีการรับนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้ามาฝึกงานนะคะไม่จะเป็นในภาคของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าของภาคเอกชนต่างๆนะคะ ด้านของการฝึกแพทย์พยาบาลนะคะหรือแม้แต่เทคนิคการแพทย์เจ้าที่ต่างๆและในช่วงหลังนะคะมีเรื่องของการร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยภาคเอกชนรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่จะเป็นเรื่องของ นักศึกษาแพทย์เชื่อมัยความปลอดภัยหลาย ๆ ที่ที่เข้ามาฝึกกันนะคะ ทีนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยนะคะ ก็ในภาพหลักกว้างๆ คงจะเหมือนกันในในทุกสาขานะคะ คือหนึ่งจะต้องมีการเตรียมองค์ความรู้นะคะเรื่องของการฝึกปฏิบัติงาน เพราะเป็นช่วงที่จะต้องนำความรู้ทั้งหลายค่ะ ทฤษฎีการปฏิบัติเนี่ยมารวมกันและและประยุกต์ใช้ในการฝึกงานสหกิจในครั้งนี้นะคะค่ะทีนี้ การปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานโดยเฉพาะในกลุ่มของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยค่ะ ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะน้อง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่ ค่ะ ก็อันดับแรกอะค่ะสำคัญที่สุดนะคะ องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็จนถึงเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเพราะว่าในเรื่องของอาชีวในความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตอนนี้ค่ะ เป็นสาขาที่นอกจากจะเป็น ตามกฎหมายบังคับแล้วนะคะในเรื่องของการยอมรับของสังคมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของสหกิจในภาควิชาอาชีพใม่และความปลอดภัยอะคะ่ะนอกจากว่าจะเป็นในเรื่องของต้องทุกองค์กรนะคะต้องทำตามกฎหมายข้อบังคับแล้วค่ะในส่วนผลที่สำคัญมากที่ภาคของราชการและ เอกชนเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาที่จะออกฝึกสาหกิจในครั้งนี้ ไม่ว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะ ตามโรงงานสถานประกอบการ หรือโรงพยาบาล ต้องมีการเตรียมความรู้เป็นอย่างดีนะคะคะด้านของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆนะคะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเอาไปใช้กับองค์กรนั้นๆนนะคะอย่างเช่น ฝึกงานที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะข้อบังคับของโรงพยาบาล คุณภาพของโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง โรงพยาบาลนั้นต้องทำตามมาตรฐานอะไร ซึ่งส่วนเป็นเรื่องของมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล หรือที่เรียกว่า hospital accreditation นะคะ หรือว่าโรงงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายของ ISO หรือเปล่า มาตรฐานมออกรต่าง ๆ ต้องต้องทราบตรงนี้นะคะ เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะ เพราะว่าในสาขาอันเนี้ยเป็นเป็นการคาดหวังของสังคมค่อนข้างสูง เพราะว่าเรามี เรียกว่าอย่างเป็นง่ายๆเป็นไฟบังคับนะคะคะซึ่งในบางในบางภาคของสารประกอบการบางที่เนี่ย เราจะทราบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาคของธุรกิจ เขาจะมุ่งแสวงเรื่องของผลผลกำไรของบริษัท เป็นอันที่หนึ่งใช่ไหมคะคะแต่เพื่อเรื่องของกฎหมายเรื่องของสุขภาพพนักงานเนี่ย อาจจะเป็นอันดับ 2 อันดับ 3 รองจากตรงนั้น เพราะฉะนั้นนะคะ ตรงนี้เป็นความคาดหวัง ของทางโรงงานด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายและที่สำคัญนะคะ เป็นทั้งความคาดหวังของเจ้าของโรงงานแล้วใช่ไหมคะ ไม่พอค่ะ เป็นความคาดหวังของพนักงาน แทบจะทั้งนั้นเลยนะคะ เพราะว่ามีหลาย ๆ ครั้งที่เรานำนักศึกษานะคะไปฝึกที่โรงงานนะคะนักศึกษาพยาบาลด้วยนักศึกษาก็คือของสหกิจด้วยมาปฏิบัติสหกิจแล้ว ก็ยังปฏิบัติสหกิจที่โรงโรงพยาบาลแล้ว ยังต้องลงพื้นที่ของเอกชนด้วยค่ะและในบางที่ค่ะจะเป็นโรงงานใหม่ๆหรือเป็นโรงโรงงานที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จะบอกว่านักศึกษาสหกิจภาคอาชีวะเนี่ยทำไมเพิ่งจะมา อยากให้มาฝึกอย่างนี้จังเลย เหมือนกับว่ามาช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาังบอกว่า ถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะครับ ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนแล้วเจ็ดวัดเจ็ดวานไม่ต้องไปหรอกครับมาทำบุญมาฝึกโรงงานที่โรงงานผมดีกว่า ผมไม่เคยทราบเลยว่าที่ทำงานผมเนี่ยอันตรายมันเยอะมากนะคะ สารเคมีโอ้โหทำงานสัมผัสสารเคมีสูดเข้าไป ผมจะเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ แต่พอมีโครงการนี้เข้ามานะคะนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่อนข้างเยอะนะคะลงทำโครงการซึ่งบางครั้งเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยไม่สามารถติดตามได้ค่อนข้างจะเข้มงวดหรือใกล้ชิดเราก็นักศึกษาที่แหละค่ะลงจัดการให้หน่อย ทำตัวพยายามทำตัวให้เหมือนกับเป็นผู้จัดการ ในการจัดการโครงการนี้เลย เพราะว่าวันหนึ่งน้องกลับออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานจริงแล้ว